อย่างที่เอ บอกนะเนาะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเราที่เอรับฟังมาจากวิญญาณใช่ไหมคะคือคุณยังไงเออะค่ะ ได้เล่าให้เอฟังเนาะคือเรื่องนี้เอรับฟังมานานแล้ว คุณชายบอกว่าตอนนั้นน่ะ คุณยาย อ่ย้อนย้อนเวลากลับไปตอนที่ว่าคุณยายยังสาวๆอยู่เนาะคุณยายบอกว่า ท่านน่ะมีเพื่อนสนิทอยู่สองคน คนหนึ่งชื่อว่ายีเยยี เนี่ยแกจะเป็นอุปนิสัยที่แบบเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบว่า หน้าตาดีที่สุดในบ้านอ่า ในหมู่บ้านน่ะเนาะแกจะเป็นที่หมายปองของแบบว่า ยังไงอ่ะของสายตาของชาวอ่าพวก พวกชาวหนุ่มที่อยู่ในบ้านในในหมู่บ้านนั้นๆนะคะที่คือแบบคอยจะจับจ้องแล้วแบเพ่งเล็งแกเพราะว่าแกเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดนะและแกอ่าและคุณยายเอก็จะมีเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งคืออาจารย์สมใจ อาจารย์สมใจนะแกจะเป็นคนที่ปากร้ายมากแต่ว่าใจดีค่ะเป็นคนที่ปากร้ายหกใจดีและแกเป็นเป็นครูที่แบบว่าดุที่สุดในโรงเรียน และนักเรียนนะคะเขาจะชอบตาหน้าแกว่าแกเป็นป มากเป็นปีศาจที่แบบว่าต้านไม่ยัง้งต้านนักเรียนไม่ยัง้งและบางทีก็จะแบบว่าชอบมาเขียนมาเขียนแบบว่า รูปแกไว้ตามห้องน้ำนะพี่วีมนอกภาพออกนะเวลาเด็กแบบไม่มีที่ระบาย มันก็จะไปเขียนชื่อ ครูอ่าอาทิเช่นอาจารย์สมใจเนี่ยค่ะมันก็จะไปเขียนอาจารย์สมใจ ปีศาจปากสุนัขอะไรอย่างเงี้ยคือเขียนไว้เต็มห้องน้ำเลยนะคือครูสมใจแต่ก็จะมีได้ฉายานามาว่า เป็นปีศาจหนักตรงนั้นจนมาถึงแก่เนาะเยนีเนี่ยแต่มีสามีสามีที่ว่าเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับอาจารย์สมใจนะมากเลยคือชื่อว่าอจาชื่อว่าตาตกชื่อว่าตาสายชนค่ะที่ลิ้นรัวในพอดีคุณได้กลับมาค่ะคือเนี่ย ตาสมใจตาตาตาสายชนเนี่ยค่ะ แกจะเป็นคนที่แบบว่า ยังไงอะขี้เล่าเมายาและแกจะ เป็นคนที่แบบว่าพูดจาผงผาง แล้วก็จะไม่ถูกจริตกับอาจารย์สมใจเนี่ยค่ะ ไม่ว่าเจอหน้ากันเนี่ยค่ะ อาจารย์สมใจแกก็จะคอยแบบว่าเหมือนจิกกัดคอยด่าอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบว่าอ่ามาเกิดเรื่องราวตอนที่ว่า อาศัยชนเนี่ยค่ะ แกเป็นอย่างที่เอกบอกนะเนาะแกเป็นคนที่แบบว่าชอบวงเล่าชอบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนนิสัยปุเป็นนิสัยเป็นคนนักเลงอะไรอย่างเงี้ยที่แล้วก็ชอบพูดจาของขางเนี้ย ก็ทำให้แบบว่าไม่เข้าตาของอาจารย์สนใจแล้วมีคืนนั้นนะคะ แกไปปรุงเหล้ามาหนัก แล้วก็เกิดมีเรื่องมีราวกับภรรยาแกคือมีเนี่ยค่ะ ก็ได้ทะเลาะวอกแหวงกันหน้าบ้านสักพักหนึ่งก็ตีกัน ในขณะนั้นนะคะอาจารย์สมใจเนี่ยแกกำาลังทอดไข่อยู่ในครัว แกก็มองมาเห็นก็แกมองรถหน้าต่างในครัวเนี่ยมองออกมาเห็นก็เห็นว่ามีตาใส่ชนเนี่ยค่ะกำลังตีเมียแกด้วยความตกใจอะค่ะพี่มีแกก็เลยยุบก พักทอดไข่นะครับพี่แล้วก็วิ่งไปที่โต๊ะทำงานของแกเพื่อที่จะหยิบไม้เดียวคู่ใส่แกครับ เพื่อที่จะวิ่งลงไปทานตาแต่ชนเนี้ยครับเพื่อที่จะไม่ให้ติดเวนีเพื่อนเพื่อนสนิทแกเนาะครับ พอไปถึงปุ๊บก็เหมือนเห็นคาตาเลยว่า ตาสายชนเนี่ยค่ะได้เตะก้านคอของเวดีเนี่ยค่ะจนล้มฟุกลงไปที่ แล้วก็กระทืบตันอาจารย์สมชัยอ่ะด้วยความที่ว่า ท่านตกใจเห็นว่าอีตาสายชนคู่อาฆาตของแกนกำลังทำร้ายเพื่อนแกคือยายนีเนี่ยค่ะ คือกำลังกระทืบตบตีอยู่เนี่ยคือก็ไม่รู้ด้วยว่าเหตุผลอะไร ก็คงคิดว่าอาเายนีเนี่ยน่าจะพังปากแล้วก็ด่าไปจนเกิดความโมโหของตาสายชนเนี่ยค่ะก็เลยตีกันคืออาจารย์สมใจก็พยายามห้ามตามเนาะก็ปรากฏว่า ยิ่งห้ามเหมือน ยิ่งก่อไฟให้ลุกโชยค่ะเข้าใจไหมครับ ก็เหมือนแกยิ่งกระทืบเมียกระทืบเมีย โชว์ต่อหน้า อาจารย์สมใจนะอาจารย์สมใจก็เลยใช้อีไม้ไกสิทธิ์ของแกค่ะไม้คู่ในแกฟาดไปที่ตาใส่ชนยิ่งฟาดเหมือนยิ่งคึกนะคะทีวีเท่านั้นแหละอาจารย์สมใจคือไม่รู้จะห้ามยังไง แล้ว ก็เลยฟ้ากระทะค่ะที่ว่าหยิบติดมือมาด้วยจะทอดไข่ครับ ครับไปที่หัวที่ตาใสายชนจนกระทะแตกกระจายเนี่ยพี่ครับเท่านั้นแหละตาสายชนนี่คือปักดักกลางอากาศทันทีเลยเพราะนั้นก็เกิดเรื่องเกิดราวทันทีนะคะ คือมีคนที่อยู่ข้างบ้านเนี่ยค่ะ ไปแจ้งผู้หลักผู้ใหญ่ ให้มาอ่า ให้มาดูสถานการณ์ที่ว่ามีการทะเลาะวอกแวงกันตั้งแต่นั้นมาก็คือ มีตาส่ชนสามีของยายมี ก็คือให้เป็นศัตรูคู่อาฆาตอย่างถาวรกับอ สุขใจจนตลอดมาเนี่ยค่ะ โดย โดยที่ว่าอีตาสายชนเนี่ยเนาะแกเป็นนิสัยเดิมคือ แกเป็นคนที่ขี้เล่าเมายา แล้วก็เป็นคนที่ชอบโอ้อวด เป็นคนที่ชอบแบบว่าเหมือนอารมณ์คล้ายกับคนขวางโลกอย่างเงี้ยค่ะ คือไม่ค่อยเข้าตาใครพอเวลาแกมีอะไรอย่างเงี้ย แกจะชอบไปโอ้อวดรอบหมู่บ้านโดยประกาศให้คนรู้ว่าข้าเนี่ยมีเหนือกว่าใครอะไรเงี้ยจนสร้างความหมั่นไส้ให้คน หลายหลายคนนะคบที่ที่อยู่ในหมู่บ้าน จนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งเนี่ยค่ะ แกไม่รู้ไปได้เงินถูกหวยว่าเงินอะไรเนี่ยมีแกได้ไปซื้ออีคูโบต้าควายเด็กคับที่รู้จักครับควายเหล็กนั่นแหละรถไถรถไถครับนายพี่ แกก็ไปซื้ออีคูโบต้าควายเด็กเนี่ยค่ะแกก็ขี่อ่าแกก็นั่งตะเวนเนี่ย ขี่วนรอบหมู่บ้านเลยพี่ จนกระทั่งยินีเนดา แกถึงจะสลด แกถึงจะสลดก็คือแบบเหมือนสร้างความหมั่นไจให้คนในหมู่บ้านเนี้ย ที่ว่าเป็นเป็นคนรุ่นเดียวกันเขาแบบว่าเหมือนอารมณ์แบบคอยมาจับกลุ่มนินทาอินตาใส่ชนโอ้ยมีละโอ้อวดเดี๋ยวคอยดูนะสักวันมึงเถอะมึงจะต้องโดนต้นอะไรเงี้ยแล้วมึงจะต้องโดนฆ่าสักวันเพราะปากมึงไม่ดีมึงจะต้องตายหงตายห่าอะไรประมาณเนี้ยคือคือคุยกันพูดไปอะไรเงี้ยด้วยที่ว่าอาตาส่ชนแกมีคุณนิสัยอย่างนั้นนะเนาะพี่เนาะ แต่พอมาถึงอ่ามาพอเวลาผ่านไปปุ๊บก็มีคนเนี่ยค่ะ มาจ้างตาสายชนเนี่ยค่ะ ให้ไปสูบน้ำที่กลางนาให้แกเพราะว่าตาสายชนเนี่ย ด้วยความที่ว่าแกเป็นคนขี้เล่าเนาะแล้วแกก็จะแบบว่าจ้างง่ายแล้วก็แบบว่าค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ย คือแกจะไม่คิดเยอะ คือ แค่ค่าจ้างเป็นแค่เรลาเล่าขาวสองขวดแล้วก็ น้ำมันแกลอนหนึ่งนี่ก็คือแกก็ไปให้แล้วค่ะพี่ด้วยความที่ว่าแกมีกุ่มเป็นิสัยเนี้ยเนาะแกก็รับงานเลยก็คือไปไปสูบน้ำลงนาให้เขาเนี้ยค่ะ คือ นาที่อ่าจ้างจ้างแกไปสูบเนี่ย ก็คือติดอยู่กับนาของแกด้วย และไอ้อ่าแล้วมันก็จะนาส่วนนาของแกเนี่ยค่ะ ก็จะติดอยู่กับถนนหลักที่ว่าจะเป็นเส้นที่แบบว่า เข้าหมู่บ้านเนี่ยค่ะพี่คือให้พี่วีจินตนาการภาพตามเองนะคะ สมัยก่อนเนาะ หมู่บ้านน่ะ ถนนน่ะมันยังไม่มีอ่าทางลาดยางพี่มันจะเป็นถนนอารมณ์คลายกับรูปรังแดงอะพี่ที่แบบว่า เวลาเราเดินเตะปุ่นแล้วปุ่นมันจะแหงนงอกพี่รู้จักไหมภาษาอีสานแหงนงอกมึุ่นปุ่นมันกระจายเออใช่และก็จะเป็นอารมณ์นั้นอีนาแกแกก็จะอยู่ติดกันถนนเส้นหลักนะพี่แล้วแกก็จะปลูกกระนอก ไว้พี่เพื่อที่จะแบบว่าคอยมาโกงเล่าแล้วก็จะนอนพักอะไรของแกเนี่ยพี่จนกระทั่งเนาะแกอ่ามีคนนยมาจ้างแกไปสูบน้ำลงงานเนี่ยค่ะแกด้วยความที่ว่าอ่ะไประหว่างที่รอครับสูบน้ำลงงานพี่มันนานใช่ไหมล่ะเพราะว่าตีนานเนี่ยมันมีหลายไร่ระหว่างนั้นแกก็เอาเล่าออกมาโกงโกงไปโกงมาจนกระทั่งแกเมาปลิ้นเลยพี่นะแกก็กลับบ้านไปกลับ ไปถึงบ้านปรากฏว่า โดนเจนีนี่ โกนด่าหน้าบ้านนะบอกมึงไม่ต้องเข้ามาเลยสันขวานไปตายหงตายหาที่ไหนก็ไป แดกจริงๆเลยขออภัยนะครับพี่วีถ้าเกิดหนูพูดจาไม่สุภาพเพราะว่าหนูเอาเอาตามฟิลเลยตามฟิลเลยตามฟิลเลยครับอ่าต้องการถ่ายทอดออกมาตามฟิวให้ให้พี่ได้รับรู้เนี่ย พี่ก็คือแบบเดนี้ก็ก็คือก็คือตะโกนด่าบอกมึงไปตายหงตายหาเลยชิบหายแดกแต่ แดกแต่อีน้ำล้างตีนเนี่ยแดกทุกวี่ทุกวันแดกไม่เคยหยุดหย่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าทางสายชนก็คือจะเข้าไปตีนะแต่ว่าอาจารย์สมใจที่ว่าแกอยู่บ้านตรงข้ามแกจะคอยมองเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาว่าอีตาชน เนี่ย จะมาตีทำลายเพื่อนแกหรือเปล่าอะไรเงี้ย แกก็จะคอยกระแอมเสียงอยู่บนชั้นสองบ้านนะคะคอยกระแอมแบบเวลาอีตาสายชนจะเข้าไปตีเมียแกก็จะกระแอมไอ้สายชนไอ้สายชนอย่างเงี้ยตาสายชนก็จะหยุด ตีแล้วก็แบบมึงมึงคอยดูนะมึงมีพวกนะอีสักวันหนึ่งถ้าอีสมใจอะมันตายหาไปแล้วลบบกูอะจะกระทืบมึงให้เต็มตีนอะไรประมาณเนี้ยพี่แต่เขาเดินนอนสะบัดไปเลย แล้วเขาไปนอนค้างอยู่ที่เถียนนาแกค่ะ เพื่อที่จะรอสูบน้ำลงนาเนี่ยครับไอ้ระหว่างที่รอเนาะด้วยความที่ว่าแกรงเล่าไปหนักพี่เพราะวันนั้นนั่นมันเกิดพายุ เข้าค่ะแกก็เลยหลับอยู่ที่เถียงนาแกเนี่ยค่ะในระหว่างหลับพี่สมัยก่อนนะมันจะมีโจรชุกชุม ใช่ไหมครับพี่ตามหมู่บ้านนะเนาะบ้านนอกอะและไอ้โจรเนี่ยครับมันก็เหมือนแบบเข้ามาลักขโมย ไอ้รถคูโบต้าควายเด็กของอีตาสายชนเนี่ยค่ะพี่พอเข้ามา พอมาถึงปุ๊บก็เหมือนกับว่ามันทำการแบบเหมือนเหมือนจะลากรถเนี่ยออกไปที่เห็นว่าอีตาสายชนเนี่ยค่ะมันนอนละเมอด่าเมียอยู่บนเถียงนาไปด้วยความที่ว่าพวกมันตกใจ และกลัวว่าตาสายชนนะคะ จะฟื้นขึ้นมา เห็น เห็นพวกมันว่ามันกำลังขโมยควายเด็กคู่ใจของตาชนเนี่ยค่ะ มันก็เลยทั้งมือใช้ค้อนปอนนะคะขนาดใหญ่อะค่ะททุบไปที่กลางศีรษะของตาชนที่เขากำลังอยู่ที่ จนตะชนเนี่ยดับคาคอนตอนไปเลยครับพี่ แต่ด้วยความที่ว่า พอตะชนเสียชีวิตไปแล้วอะค่ะไอ้พวกโจรพวกนั้นมันไม่รู้ว่าจะเอาตกตะชนอะไปทิ้งที่ไหนพี่มันก็เลยทำการขุดลงไปใต้แค่ค่ะพี่ แล้วก็เอาศพกับชนเนี่ยเข้าไปฝังไว้ใต้แค่ แล้วก็หาพวกซากไม้ หาพวกฟางแห้งเนี้ยค่ะมาหมกหมกหมกหมกหมกไว้ค่ะที้จนกระทั่งเวลาผ่านไปเป็นอาทิตย์นะคะพวกจีนีอ่า อาจารย์สมใจเนี่ย ก็คือออกตามหากัน ออกตามหากันหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะก็เลยสันนิษฐานแล้วก็คุยกันเล่นๆเนาะเหมือนอารมณ์แบบว่าเพื่อนคุยกันอย่างเงี้ยครับเหมือนแบบว่าอาจารย์สม ใจเขาบอกว่าอีนี้เป็นเพราะมึงนั่นแหละ มึงปากไม่ดี ชอบด่าผัว ชอบหาว่ามันไปแดกน้ำล้างตรงล้างปืนอะไรอย่างเงี้ย มึงก็พูดจามไม่สุภาพป่านนี้มันคงหนีเนี่ยหนีมึงไปหาเมียใหม่ แล้วมั้ง คือแบบว่าอย่างนี้ก็คือแบบคือแบบ มึงนี่นะคือแบบไม่ให้กำลังใจกูก็ยังมาทับถมกูอีกมีอาจารย์สมใจ คือมึงนี่ ไม่ผิดเลยที่ว่านักเรียนว่ามึงเป็นอีคูปากสุนัขเนี่ยมึงแทนที่จะปลอบใจกลัวอะไรประมาณเนี้ยก็คือมันบ้องกันไปครับพี่จนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบจะเป็นเดือนพี่ ก็พยายามแบบออกตามหา แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะว่าการแจ้งเจ้าหน้าที่สมัยก่อนของพี่เนาะมันจะเป็นการเหมือนกับว่า เข้ามาตรวจสอบในพื้นที่เนี้ยชาพี่จะต้องรอไปหลายอาทิตย์เลยพี่กว่าจะเข้ามาได้เพราะสมัยก่อนมันยังไม่มีรถยนต์อะไรเหมือนเหมือนในสมัยเนี้ยค่ะพี่ครับ ค่ะแล้วก็ พอ นั้น ปุ๊บโอ๊ยแป๊บนึงนะคะพี่เสียงใครอ่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงครับ ผมว่าคุณไนท์เข้ามารอในสายอยู่ แล้ว น่าจะเข้ามาเร็วเกิน เดี๋ยวสักครู่นะสักครู่ นะ เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แอดมินเชิญเข้าไปใหม่นะโอเค ผม ผมลบคุณไนท์ออกก่อนนะครับ เดี๋ยวให้น้องนมเชิญใหม่ทีละกัน นะฮะโอเค อ่ะคุณเอลี่ต่อเลยครับขอโทษทีขอโทษที มีความผิดพลาดหลังบ้านนิดหน่อยนะไม่พอดีหนูล้างอยู่คนเดียวไงแล้วหนูตกใจที่ขนหัวหนูเลยเพราะหนูก็ยิ่งจินตนาการผีอยู่ อ่า เมื่อกี้หนูเล่าผีตอนไหนเขาไม่รู้พี่ เมื่อกี้เนี่ยตอนที่ว่าในช่วงที่การแจ้งเจ้าหน้าที่อะไรนะฮะมันตอนที่ว่าการแจ้งเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะอ่า เริ่มตั้งแต่ตอนครูครูสมใจโดนโดนด่าเรื่องปากปากไม่ดีแล้วกันฮะ ค่ะก็คืออ่า แกด้วยความที่ว่าแกเป็นคนปากสุนัขเนาะแกเขาพูดจาผงผางไปเลยว่าดีดีสงสัยผัวมึงไปหาเมียใหม่แล้วแหละชิบหายอะไรประมาณเนี้ยเออก็คือแบบยีนีก็คือของขึ้นขึ้นมาทันทีเลยพี่วีก็คือแบบว่าโอ้ยสนใจมึงนี่ปากจังรี่จังไรอย่าล่ากูไม่แปลกใจเลยว่าทำไมนักเรียนถึงไปเขียนมือประนามไว้ตามหลังห้องน้ำว่าอีอีครูปากสุนัข มึงนี่เป็นคนอย่างนี้นี่เองคือแบบว่าเออแทนที่จะแบบว่าปลอบใจกูมึงยัง เสือกมาทับถมกูอะไรประมาณเนี้ยพี่ก็ทะเลาะโบ้งกันไป แต่ว่าด้วยความที่ว่าอย่างที่หนูบอกกันเนาะอาจารย์สมใจแกเป็นคนปากร้าย แต่ว่าแกใจดีอะค่ะจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบสองอาทิตย์เนี่ยแกก็จ้างพวกเด็ก นุ่มในหมู่บ้านเนี่ยค่ะ ออกตามหาตักตัสายชนเนี่ยค่ะ ว่าแกหายตัวไปไหนแล้วก็เหมือนเป็นแกนนำที่แบบว่าจะออกตามหาค่ะอีตาสายชนนี้ด้วยโดยการแบบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ย แต่โดยที่ว่าสมัยก่อนเนาะการที่ว่าเราไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในเมืองเนี่ยกว่าเขาจะเข้ามาตรวจสอบในชนบทเนี่ยพี่มันด้าช้าค่ะพี่เพราะว่าสมัยก่อนอะรถปลาอะไรเงี้ย มันน้อยเนาะมันน้อยทางราชการก็คือแบบว่า หมือนมันยังเป็นบ้านนอกเป็นชนบทละพี่ก็คือมันก็จะล่าช้าไปหมดเลยเนี้ยก็คือหาเท่าไรก็พยายามหาหาแตะชนหาเท่าไรก็หาไม่เจอจนกระทั่งมาถึง อ่ามาถึงช่วงเวลาที่ว่าเป็นงานกระถิ่นครับพี่เป็นงานกระถิ่นด้วยความที่ว่าใจใจเนี้ยค่ะ แกเป็นคนใจบุญ เป็นคนปากร้ายใจดีค่ะพี่ แกเขาไปทำบุญที่วัดนี่นะพี่ตามปกติมีระหว่างนั้นเนาะแกเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบ ขี้โมชอบคุยโวอะไรเงี้ยพี่ลูกศิษย์ลูกหาแกก็มีแล้วก็มีคนที่แบบว่ารู้จักแกเยอะเนี้ยแกชอบคุยยาวไปเลยพี่ จนกระทั่งเย็นเย็นและอีเส้นทางที่ว่าจะเข้าหมู่บ้านเนี่ยค่ะพี่มันจะเป็นเส้นทางหลักนะคะที่ว่าตัดนาของอินตาสายชนนะคะพี่ ที่ระหว่างทางตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าห้าโมงจะหกโมงที่จะให้พี่วีจินตนาการภาพตามเอนะคะ คือสมัยก่อนนะมันจะมืดเร็ว พี่ห้าโมงก็คือมืดแล้วว่าแกก็คือปั้นจักรอาจารย์สมใจเนี่ยค่ะแกก็คือปั้นจักรยานคู่ใจของแกเนี่ยนะครับปั้นมาตามทางที่ว่าเป็นทางหลัก ที่ว่าจะเข้าเส้นหมู่บ้านที่ว่าจะตัดตัดผ่านเป็นอ่านาของอีกาสายชนเนาะพี่เนาะแกเข้าผ่านเนี่ยค่ะ พอมาถึงตรงช่วงที่ว่ามันเป็นกระต๊อบที่ว่าตาใส่ชนใช้นอนเนี่ยค่ะที่แกบอกแกเห็นลักษณะคล้ายกับผู้ชายคับ ครับเขากระโดดขาเดียวกระโดดเป็นกระต่ายขาเดียว พี่วีนึกภาพออกนะคะเขาจะกระโดดเป็นกระต่ายเดียวอยู่ข้างถนนนะพี่ าสมใจด้วยความที่ว่าแกเป็นคนสารแนและสัตว์รู้สัตว์อยู่นะครับพี่แกก็รีบปั่นจักรยานเนี่ยอ้าวไปเลยเพื่อที่จะไปชิดตัว แล้วก็ถามว่ามึงไปใส่ม้าอะไรประมาณนี้พี่พูดเราเป็นภาษาอีสานนมึงไปใส่ม้า อะไรอย่างเงี้ยึูกับเมียมึงออกตามหาไปทั่วไปที่เลยมึงหายหัวไปใส่ม้าก็คือ รู้ว่าเป็นอาศัยชนเนาะก็ ปรากฏว่าตาสายชนก็ไม่มีการที่แบบว่าโต้ตอบอะไรใดๆกับอาจารย์สมชัยเลยพี่ ก็เหมือนแบบอาจารย์สมใจก็เหมือนแบบยิ่งโมโห อ่ะเออถามก็บ้าปากเนาะอะไรประมาณเนี้ยเออกูถามมึงมึงก็บ้าปาก แล้วมึงเป็นไรถามเป็นอะไรทำไมมึงถึงกระโดดอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีเนี้ย ถามยังไงก็คือมาสายชนก็ไม่หยุดกระโดดอะค่ะพี่พี่เนี่ยกระโดด มองไปทางหน้ามองไปทางหน้าอย่างเงี้ยพี่เหมือนเป็นคนที่ตาไม่มีแววอะไรประมาณเนี้ย พี่บีเลยสนใจก็ยิ่งโง อกไปโมโหไอ้เห้ยสมใจเยอะสมใจเลยปั้นจักรยานไปปาดหน้าแล้วก็ด่าเลยบ้าป้ามึงอุถามก็บ้าปากมึงเป็นอย่างมึงหายไปใส่มาอะไรประมาณเนี้ย พี่ด่าเป็นภาษาอีสานก็คือ ถามก็ไม่พูดมึงไปไหนมาเออใช่แต่ใส่ชนก็คือหยุดชะงักเนาะเพราะว่าแกไปไหนไม่ได้ เพราะว่าจักรยานมันขวางหน้า แต่ก็พูดออกมา คำพูดออกมาสั้นๆ คือให้ยายสมใจเนี่ยค่ะแกตกใจแต่พูดว่าขากูหายไปใส่บรู้ หาขาให้กูแน่อารมณ์ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเหมือนกับว่าขากูหายไปไหนขาซ้ายกูหรือขาซ้ายกูหายไปไหนก้องรู้ ช่วยหาขาให้กูแน่อะไรประมาณนี้หาขาให้กูหน่อยช่วยหาขาให้กูหน่อย ออยายสมใจก็ตกใจเนาะก็เลยก้มมองไปที่ขาของตาสายชนเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าตาสายชนเนี่ยค่ะขาข้างซ้ายอะแกหายไปอือแกหายไปอ่ะ ดี ดียีสมใจอ่ะแกก็ตกใจ แกก็ว่าเฮ้ยบักหาขามไปโดนอะไรมาอะไรเงี้ย ขามึงหายไปใสและไอ้ทันทีที่พูดจบอะค่ะพี่ก็แหงหน้ามองขึ้นมา ที่ใบหน้าของ ตาสายชนนะครับพี่ปรากฏว่าหน้าตาใส่ชนที่คุยกันปกติ แลที่ว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มันกลับกลายเป็นศพที่ขึ้นอืดเหมือนอารมณ์คล้ายๆ แต่ว่าเสียชีวิตมานานแล้วครับพี่คือปลาหล่นออกมานอกเบ้าแล้วก็ลิ้นจุปากเนี่ยด้วยความที่ว่าสมใจอ่ะ แกเป็นคนที่แบบว่าผงผางปากร้ายแต่ใจดีแล้วก็ใจกล้าที่แกตกใจแกใช้มือจะตกไปเต็มเบ้าหน้าของปลาสายชนนะพี่จนกระทั่งตาเนี่ยค่ะตาของลูกตาของตาสายชนเนี่ยหลุดกระเด็นออกจากนอกเบ้าแล้วกิ้งหล่นไปกลางทางพี่ และสิ่งที่ได้รับ มาจากที่แกกระชากมือออกจากหนังหน้าของประชนนะพี่ คือหนังหน้าประชนนะลุดติดมือของอาจารย์สมใจมาคือ ตกใจคือแกสลบป๊อกตรงนั้นเลยพี่จนกระทั่งแกมาฟื้นมีหนึ่งคือไปฟื้นที่อนามัยหมู่บ้านครับพี่พอไปถึงไปฟื้นที่อนามัยหมู่บ้านก็เหมือนมีคนมาลุมถามเนี่ยว่า เออยายสมใจับทุกอย่างคือคือไปนอนอยู่ตรงนั้น แกเป็นอะไรทำไมถึงไปนอนอยู่ตรงนั้นยายสมใจก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการสีหน้าท่าทางที่แบบว่าลอกแรกหบาดระแวงแบาดกลัวอะไรอย่างเงี้ยพี่และแกก็เห็นว่าเออมี เนี่ยมันมาผมอ่าเยนีเนี่ยเดินมาพอดีเลยสนใจก็เลยคว้ามือเยนีนะครับบอกว่าทีนี้มึงใจเย็นๆเด้อมีเรื่องจะว่าให้มึงฟังอะไรเงี้ยมึงใจเย็นมึงสัญญาเนาะว่ามึงจะไม่ด่ากูผัวมึงอ่ะตายแล้วขอบคุณนยินีนะเออยินีก็ยิ่งโมโหใหญ่เลยก็ไปที่ยินีโมโหใหญ่เลยสนใจมึงเอาอะไรมาพูดมึงนี่ปากหมาไม่เลิกไม่ลาจริงเนาะมึงเกลียดมันทำไมมึงต้องไปเช่งชักขับกระดูกมันอะไรอย่างเงี้ยเออ าติดมาสองมือกูแถมลูกตามันกระเด็นไปข้างทางอีก แต่ที่สำคัญหนึ่งขาตซ้ายมันไม่มีเท่านั้นแหละจินมาได้รับตัง แล้วปุ๊บคือล้มกลางอากาศเลยด้วยความที่ว่าแกตกใจเราไม่คิดว่าแกจะตายจริงหรือเปล่าอันนี้ครับอาจารย์สนใจก็เลยสั่งเนี่ยค่ะ ออกไปตามหาตรงจุดที่ว่าแกสลบนลก ต่างคนก็ต่างตามหาจนกระทั่งอาไปผิดสังเกตอีกว่าเป็นแค่ เป็นแค่ที่ตาใสชนเนี้ยค่ะจะใช้นอน ปรากฏว่ามันมีกลิ่นเหม็นประหลาดครับที่ลอยออกมาจากตรงแค่นะพี่ เขาก็เลยช่วยกันตรวจ่ะแล้วก้มลงไปในใต้แค่ค่ะพี่ ปรากฏว่าเห็นลักษณะคล้ายๆจะมีสุนัข หรือแตวบางอย่างเนี่ยค่ะ มันขุดเป็นหลุมเป็นโพรงพี่แล้วก็เหมือนมีเศษเนื้อค่ะพี่ตามทางจุดตามทางมาพี่จะเป็นเหมือนน้ำดำๆบบพี่เหม็นๆเขาก็เลยช่วยกันลือแค่ออกแล้วกขุดลงไปในใต้ดินเกือบเมตรเนี่ยค่ะเขาปรากฏว่าเห็นร่างของอาสัยชนเนี่ยค่ะนอนอืดเต็มโดยการที่แบบว่าตกโดนหอดเสื้อไว้ แล้วก็สีสันเนี่ยค่ะ โดนเหมือนจะโดนของแข็งทุบจนกระโหลกมนี้เข้าไป เลยเอาศพขึ้นมา แต่ว่าที่ผิดสังเกตอีกคือขาซ้ายอะของตาสายชนเนี่ยค่ะ มันหายไป เขาเลยออกตามหากันจนกระทั่งอาจารย์สมใจเนี่ยค่ะ ไปเจอว่าขาของตาสายชนเนี่ยค่ะโดนสุนัขหลักคาบมากินอยู่กลางนาเนี่ยค่ะพี่ก็เลยเอาขาเนี่ยค่ะ ไปเพื่อที่จะไปทำชาปนกิจอะไรตามประเพณีของทางศาสนาพุทธเนี่ยนะเนาะพี่เนาะพอมาถึงช่วงวันวันงานเนี่ยค่ะ ที่ว่าพระกำลัง ภิธรรมเรียอภิธรรมเนี่ยคือเสวดอภิธรรมเพื่อที่จะให้ศพของตาสังชนเนี่ยค่ะ คืนแรกแล้วก็คืนสุดท้ายหนูเพราะว่าเขาลงมติกันว่าขออภัยค่ะเพราะว่าเขาลงมติกันว่าอ่าศพตาไก่ชนเนี่ยค่ะไว้ได้แค่คืนเดียว เพราะว่าสมัยก่อนนะคะ อย่างที่เอบอกอเนาะมันมันไม่มี ไม่ค่อยมีไฟฟ้าเข้าถึงและอีกอย่างยังไม่มีโรงเย็นเหมือนในสมัยเนี้ยค่ะเขาก็อาศัยโดยการที่แบบว่าก่อนที่จะเอาศพลงโรงเนี่ยค่ะเขาจะใช้การโรยใบชาแล้วก็ใบหม่อนเพื่อที่จะดับกลิ่นนะคะโดยการที่แบบว่าเป็นนี่ของคนบ้านนอกอะค่ะค่ะก็คือ ด้วยความที่ว่าศพของคนเนี่ยมันตายมาหลายอาทิตย์เกือบจะเดือนแล้วค่ะที่มันก็เน่าเสียอ่ะก็เลยลงมาติดกันว่า ให้ไวแค่วันเดียวแล้วพรุ่งนี้จะเผาเลยอะไรเงี้ยยายสนใจด้วยความที่ว่าแกจะถูกผู้อาฆาตตาสันชมนะ่ะแกเขาเลยคิดว่าคืนนี้ว่ะมันเป็นคืนสุดท้ายก็คืนแรกของมันด้วยเดี๋ยวกูจะไปขอาหสิกรรมประมาณก็เลยตั้งใจไปกับพี่ขณะที่ว่าพักกำลังสวดอยู่ และแกก็ไปถูกเพื่อที่จะขอขมาศพ ของตลาสายชนเนาะพี่ขณะที่แกกำลังจุดทูบเนี่ยสายตามก็จะมองไปที่รูปรูปหน้าศพใช่ไหมคะพี่บีครับตาอาจารย์สายตาของอาจารย์สายตาสนใจเนี่ยค่ะ มองไปที่รูปหน้าศพปรากฏว่ามันเหมือนลักษณะขับเงาคนนะคะที่ยืนซ้อนอยู่ทางท่านของไอ้รูปรูปหน้าศพของตาสายชนเนี่ยค่ะพี่แล้วก็เชิญเนื้อหน้าออกมายิ้มฟันขาวให้เนี้ยค่ะพี่จะให้พี่บีเล็กพันเอนะคะ ระกำลังสวดศพอยู่ค่ะพี่ไม่ได้ใส่ใจตะโกนด่าเสียงดังลั่นตลาเลยค่ะพี่เออด่าตกใจอ่ะหายตายหงตายหาไปแล้ว อารมณ์แบบนี้พี่วีไอ้ที่หายตายหงตายหาไปแล้วเวนจะมาหลอกกูมาหลอนกูอีกไม่ไม่ให้อภัยกูก็บอกกูมาสิถ้ามึงไม่ให้อภัยกูกูไม่เอาหัวสิกับให้มึงเนี่ยมึงจะต้องอยู่ให้กูด่าอย่างเงี้ยจนกูตายโหงตายหาตามมึงไปนี่แหละพี่ จนตั้งแต่นั้นมาพี่ตั้งแต่เผาอีตาสายชนไปตาสายชนไม่เคยมาให้ยายใจเห็นอีกต่อไปเลยค่ะพี่เรื่องราวของหนูก็มีอยู่ประมาณนี้ละโอ้ยตายายใส่ใจนี่ แกชาวร็อกจริง ๆ นะ ผมต้องบอกแบบนี้นะ เป็นคุณครูสายร็อกนะ เฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นนะแม่เออก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้